แสงธรรมนำชีวิตข้อคิดคติธรรม โลกกระทำแปดคือธรรมดาของโลก มีสุข มีทุกข์ ได้ลาบ เสื่อมลาบ ได้ยศ เสื่อมยศสรรเสริญ นินทา หมุนเวียนเปลี่ยนสลับไปมา ผู้ใดหลงยึดติดในสิ่งธรรมดา ที่ไม่มีใครเลี่ยงได้นี้ย่อมเป็นทุกข์ การลืมกับการปล่อยวางไม่เหมือนกันพระพุทธองค์ไม่ทรงสอนให้ลืมทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ทรงสอนให้มีสติที่ควรจำ จำในสิ่งที่มีประโยชน์ไม่เป็นโทษ ไม่มียกเว้น ให้อะไรเรื่องนี้ เพราะสำคัญเป็นพิเศษ อดีตที่เป็นทุกข์ เป็นกิเลสทุกอย่าง ต้องลืมให้หมด ปล่อยวางให้หมด ทางประเสริฐของการดำเนินชีวิต ได้แก่การวางเฉย ในอารมณ์ทั้งปวงคืออุเบกขา โดยมีความสำนึกว่าอะไรจะเกิด ไม่ว่าดีหรือไม่ดี มันก็ต้องเกิด อะไรจะดับ จะดีหรือไม่ดี มันก็ต้องดับ เราจะห้ามไม่ให้เกิดไม่ให้ดับไม่ได้ ความสงบในจิตใจนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่ หากอยู่ที่การวางใจ เราทำดีแม้ใครมองไม่เห็น อย่าถือเป็นเหตุก่อให้ท้อถอย เราทำดีแม้ใครเขาไม่พลอย ดีมากน้อยกุศลส่งตรงตัวเรา ถ้ามีใครมาด่าว่าก็ให้ถามว่า เองด่าใคร เมื่อคนด่าตอบว่าด่ามึงนั่นแหละ ก็ให้กล่าวออกมาว่า อ้อ ด่ามึงแล้วไป นึกว่าด่ากูเสียอีก บุคคลที่ทนในสิ่งที่คนอื่นทนได้ยากทำในสิ่งที่คนอื่นทำได้ยาก บุคคลนั้นจะเข้าถึงความสำเร็จของชีวิต ความอดทนความขมขื่น จะเกิดขึ้นในเบื้องต้นของการทำความดี แต่จะได้รับความชื่นชมในบั้นปลาย ยึดในสิ่งใดย่อมตกเป็นทาสของสิ่งนั้น เมื่อไม่ยึดก็ไม่ทุกข์ เมื่อไม่ถือก็ไม่หนัก เหตุของความทุกข์ก็มีเพียงเท่านี้ รู้แล้ววางเป็นก็เย็นสบาย เหตุของความทุกข์คือการยึดติดกับบางสิ่งไม่ปล่อยวาง ให้ธรรมะนำทางชีวิต ขอบคุณที่รับชมค่ะ